ซึ่งในการกำหนดค่าเราก็จะมาใส่ไว้ในช่องค่าหรือช่อง value ช่องที่4นะครับในที่นี้อาจารย์ต้องการแสดงผลกำไรนะครับ เราก็ลากตัวข้อมูลผลกำไรเข้ามาวาง เราก็จะเห็นว่านะครับตัว pivot table ก็จะแสดงข้อมูลนะครับ แถวคือปีนะครับคอลัมน์ คือชื่อสินค้าแล้วค่าที่อยู่ตั้งในนะครับ ก็คือตัวผลกำไรที่สรุปมาให้เรียบร้อยแล้วจากข้อมูลต้นฉบับที่เรามีนะครับ จะเห็นว่าปี 2013 นะครับสินค้ามอนทาน่านะครับก็มีผลกำไรอยู่ เท่านี้นะครับ ปี 2014 ก็อีกค่าหนึ่ง ส่วนตัวเลขที่เป็นตัวหนานะครับก็คือ ตัวที่เอาจากทุกช่องนะครับ มาสรุปเป็นผลรวมทั้งหมดนะครับ หรือผลรวมทุกปี ผมรวมทุกข้อมูลที่เราสรุปมาได้นะครับ อันนี้คือตัว pivot table ก็จะสร้างขึ้นมาให้เรานะครับ ในการแสดงค่านะครับ ให้ผู้เรียนสังเกตที่ช่อง value หรือช่องค่านะครับ เราลองกดที่ลูกศรข้างหลังนะครับ ลองกดที่การตั้งค่า เราก็จะเห็นว่านะครับ ในการตั้งค่า เราสามารถเลือกได้ว่าเราต้องการแสดงค่า เป็นลักษณะการใช้ฟังก์ชันไหนออกไปนะครับ อย่างที่อาจารย์บอกก็คือ เราอาจจะไม่ใช้ pivot table ก็ได้ เราอาจจะเขียนเองก็ได้นะครับ โดยใช้ฟังก์ชันที่เราเคยเรียนมานะครับ ในหัวข้อที่ผ่านมา ไม่ว่าจะเป็นผลรวมนะครับ ก็คือ sum นะครับ การนับจำนวนก็เป็น count นะครับ ค่าเฉลี่ย average สูงสุด max ต่ำสุด min นะครับ หรืออาจจะเป็นค่าอื่น ๆ ก็ได้นะครับ ซึ่งผู้เรียนสามารถเขียนได้ แต่ถ้าเราใช้งานในตัว pivot table นะครับ เราก็ไม่ต้องเขียนเอง แต่เราก็ยังสามารถปรับเปลี่ยนฟังก์ชันที่เราต้องการให้วิเคราะห์ข้อมูลออกมาได้ เช่นกันนะครับ เช่นตอนนี้ตัวเลขที่แสดงออกมาผลกำไรเป็นลักษณะของการใช้ฟังก์ชัน sum แต่ถ้าอาจารย์ต้องการดูผลกำไรเฉลี่ย เราก็เลือกไปที่ฟังก์ชันค่าเฉลี่ยนะครับ แล้วเราก็กดตกลง เราก็เห็นว่าตัวเลขก็จะเปลี่ยนไปนะครับ จากการที่เราเอาผลกำไรทั้งหมดมารวมกันเป็นฟังก์ชันซามเป็นผลรวม ตอนนี้ก็เอาผลกำไรที่มีอยู่ในข้อมูลเรานะครับ มาหาค่าเฉลี่ย ก็เป็นการใช้ฟังก์ชัน average เกิดขึ้นมาได้นะครับ ดังนั้นผู้เรียนสามารถปรับเปลี่ยนฟังก์ชันสำหรับข้อมูลที่เราวิเคราะห์ออกมาเพื่อต้องการให้แสดงค่า ตามฟังก์ชันที่ผู้เรียนสนใจได้นะครับ เราสนใจอยากรู้อะไร เราก็ใช้ฟังก์ชันนั้นในการหาออกมานะครับ คราวนี้เรามาดูในภาพรวมนะครับ ตอนนี้เรามีรายงานตัวหนึ่งขึ้นมาละเป็นรายงานผลกำไรนะครับแยกตามแต่ละสินค้าในแต่ละปีนะครับ อาจารย์ต้องการรู้ปี 2013 อาจารย์ก็ดูแถวที่มันเกิดขึ้นในปีของ2013 นะครับ อาจารย์ต้องการรู้ปี 2014 อาจารย์ก็ดูในแถวของปี 2014 นะครับ ซึ่งตัวเลขที่เราเห็นตอนนี้นะครับเป็นผลกำไรที่เกิดขึ้นในทุกประเทศนะครับที่ตัว Pivot Table สรุปมา แต่ถ้าผู้เรียนต้องการดูบางประเทศ อย่าลืมในส่วนของฟิลเตอร์ข้างบนนะครับ เราสามารถกดที่ลูกศรด้านหลังได้ นะครับตอนนี้อยู่ดูทุกประเทศก็คือทั้งหมดนะครับ ถ้าอาจารย์ต้องการดูเฉพาะประเทศฝรั่งเศส อาจารย์ก็คลิกที่ตัวประเทศฝรั่งเศส แล้วก็กดตกลงนะครับก็จะเห็นผลกำไรที่เป็นค่าเฉลี่ยของแต่ละสินค้าในแต่ละปี เฉพาะประเทศฝรั่งเศสเท่านั้นนะครับอันนี้คือการที่เราสามารถเอาตัวข้อมูลที่เรามีนะครับมาวิเคราะห์แล้วก็สร้างเป็นรายงานสรุปออกมา ด้วย pivot table นะครับ ดังนั้นถ้าผู้เรียนต้องการดูรายงานสรุปเป็นมิติด้านไหน ผู้เรียนก็แค่หยิบยกข้อมูลในแต่ละคอลัมน์ตรงนี้ ไปใส่วางไว้ในแต่ละช่องตามที่อาจารย์ได้บอกไปเมื่อกี้แล้วนะครับ คราวนี้เราลองดูใหม่นะครับ สมมติอาจารย์เริ่มใหม่แล้วกันอ่าเราก็ลากมันทิ้งไปนะครับ กลับมาที่จุดเริ่มต้นกันใหม่ อาจารย์ต้องการดูนะครับ ตัวสินค้าที่ขายไปนะครับ ของแต่ละกลุ่มลูกค้านะครับ เปรียบเทียบกันในแต่ละเดือนแต่ละปีนะครับ ดังนั้นเพื่อผู้เรียนมีโจทย์แล้วว่าเราต้องการรู้แรงงานแบบไหนนะครับ เราก็เอาจากโจทย์ที่ผู้เรียนรู้ หรือที่อาจารย์บอกไปเมื่อกี้นะครับมาวิเคราะห์ แล้วเราก็จะเห็นว่าในโจทย์ของเรา มันมีข้อมูลอะไรที่เกี่ยวข้องบ้างเราก็เอาไปวางไว้ในแต่ละช่องนะครับ อาจารย์ต้องการรู้นะครับ สินค้าที่ขายไป สมมติอาจารย์ใช้คอลัมน์ยูนิตโซนะครับ เราก็ลากไปที่ในช่องของค่า อันนี้คือที่ สินค้าที่ขายไปนะครับ จากนั้นอาจารย์ต้องการรู้กลุ่มลูกค้า อาจารย์ก็เอาเซกเมนต์ไปวางไว้ในคอลัมน์ ต้องการรู้เปรียบเทียบกันในแต่ละปีแต่ละเดือนนะครับ อาจารย์ก็เอาเยียไปวางไว้ในแถวนะครับ เอาชื่อเดือนก็ได้นะครับ มันเนมไปวางไว้ในแถวเช่นกันดังนั้นจะสังเกตเห็นว่านะครับ เราไม่จำเป็นต้องใส่1ช่อง ต่อหนึ่งข้อมูลก็ได้นะครับ ขึ้นอยู่กับว่ามิติที่ผู้เรียนต้องการดู เราต้องการรู้มิติลึกขนาดไหน เราก็สามารถใส่ซ้อนลงไปเรื่อย ๆ ได้นะครับ แล้วที่สำคัญนะครับก็คือลำดับในการวาง ก็จะส่งผลต่อการจัดเรียงข้อมูลตรงนี้ขึ้นมาด้วยนะครับ เช่นอาจารย์สลับเอาชื่อเดือนขึ้นข้างบน มันก็จะเป็นเดือนแล้วตามด้วยปีนะครับ ดังนั้นผู้เรียนต้องสังเกตว่าเราจัดวางข้อมูลลำดับไหนนะครับ ถึงจะแสดงข้อมูลออกมาดูแล้วเข้าใจได้ง่ายนะอันนี้คือในส่วนของการใช้งาน pivot table นะครับ